ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ตลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลมอบความรู้คู่ความสนุกสนานสำหรับเด็กและเยาวชน ในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ในงานตลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรที่น้องๆ จะได้รับสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพร้อมรับของขวัญของรางวัลมากมาย สวทชจัดงานตะลุยวันเด็ก บานวิทยาศาสตร์ศิลินทรในวันที่ 10 และ 11 มกราคม 2561 ในหัวข้อสนุกวิทย์รู้คิดตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา จากกิจกรรมสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการ อาทิฝนมาจากไหนเรือใบฟองน้ำแสนสนุก มหัศจรรย์เปลี่ยนดินปลานินของพ่อออมเงินได้ง่ายนิดเดียว กินดีมีสุขนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุกสนุกกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เหมาะกับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น นโรงเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสมัครมาร่วมกิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีได้แล้ววันนี้ โดยติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/ssh และ Facebook www.facebook.com/ssh.nstda ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย สวทช ฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000